ชื่อประกิตโชติรตาพรครับ การจัดตารางงานในการทำงาน ก็คือการวางแผนในการทำงานนะครับ การวางแผนในการทำงานเนี่ยมันก็ต้องถ้าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเท่าที่เท่าที่จากประสบการณ์นะครับผมพูดถึงการงานโฆษณา การวางแผนการจัดงานส่วนมากจะนับถอยหลัง เช่นคุณอยากได้งานวันที่ 30วันที่ 30คุณทางคุณจะต้องฉาย งานควรเสร็จประมาณที่ 28 แต่ถ้าเกิดต้องเซ็นเซอร์ ต้องเสร็จก่อนหน้านั้นนะครับ คือสมมติว่าคณะถอยหลังกันหมด คือถ้าคุณต้องการ 30อ่ะสมมติ28คุณเสร็จ คุณเซ็นเซอร์ทัน หลัง 28 หลัง 28 ไปสักหนึ่งอาทิตย์วีคนั้นคือวีคของการโพสต์โปรดักชันตัดต่อทำเสียงแก้ทั้งหมด ก่อนโพสต์โปรดักชันหนึ่งอาทิตย์ ก็คือช่วงการถ่ายทำ ช่วงก็ช่วงช่วงก่อนการถ่ายทำสักหนึ่งอาทิตย์หรือการหรือสองหรือหรือสิบวัน คือช่วงการพรีโปรดักชันช่วงของก่อนพรีโปรดักชัน คือการรับบีฟจากจากลูกค้า ถ้านับย้อนหลังแล้วก็อาจจะประมาณเดือนหนึ่งพครงกาิๆคุณได้คุณคุณรู้วันนี้ปุ๊บย้อนกลับมาใหม่ ถ้าคุณรู้วันนี้คุณต้องทำงาน วันที่หนึ่งคุณรู้ว่าต้องทำงาน ภายในหนึ่งถึงสิบเนี่ยคุณต้องเตรียมงานให้ได้ละนะครับ ภายในสิบสองถึงสิบห้าคุณต้องถ่ายละ ภายในยี่สิบหกถึงยี่สิบคุณต้องโพสละนะแล้วหนังคุณจะจบประมาณสิ้นเดือน ได้ตามตารางคุณอยากได้ อันนี้คือกว้างๆของการทำงานแบบนับถอยหลัง แต่พอทุกอย่างผ่านตามที่ปุ๊บพอมาถึงขั้นการตอนการถ่ายทำ หนังคุณถ่ายกี่วันถ้าหนังคุณถ่ายวันหนึ่งส่วนมากก็นับเป็นคิวส่วนมากคือ6กโมงเช้าหกโมงเย็นนะครับคุณก็เริ่มแต่เช้าเลยคุณนัดกองตีห้านัดทุกอย่างเช้าเพื่อมาถึงหกโมงทำงานได้เลย แต่พอจบหกโมงแล้วทำไงโอทีครับ อันนี้โอทีเนี่ยคุณมีงบที่จะจ่ายไหมคุณคุณรับสภาพมันได้ไหมกับโอทีถ้าเกิดไม่ได้คุณก็ต้องเตรียมงานที่ดี การเตรียมงานที่ดีจะทำให้คุณถ่ายทำได้ดี คือคุณวางแผนที่ดีนะงานคุณจะลื่นไหลจะไม่เกิดไม่เกิดการติดขัดนะครับ งานก็จะตรงตามเคียดวงคุณแล้วก็จะไม่บานปลายนะครับแล้วก็การวาง้าหราการวางเบรกดาวเรื่องการถ่ายทำเนี่ยมันมีการมองหลายแบบ เช่นถ้าหนังคุณมีการถ่ายเด็ก คุณจะถ่ายเด็กแต่เช้าไหม ก็ไม่ควร เพราะเด็กตื่นเช้ามาเดี๋ยวจะงองแง ถ้าหนังคุณมีถ่ายเด็ก คุณควรถ่ายเสาร์อาทิตย์ไหม เพราะเด็กเรียนหนังสือจะได้มาถ่ายวันที่ไม่เรียนหนังสือจะได้มาสะดวกถ้าหนังคุณมีถ่ายเซเลบเซเลบคนที่ว่างกี่โมง คุณจะต้องถ่ายนางเอกที่ดังๆคนนึงเนี่ย คุณจะนัดเข้ามากี่โมงหกโมงเขาจะอาจจะไม่มา ไม่ได้อาจจะมา คือคิวของพวกนี้เขาจะค่อนข้าง ค่อนข้างจะรัด คุณขอเวลาเขาวันไหนเขาต้องมาวันนั้น มาตอนไหนก็มาตอนนั้นฉะนั้น หมายความว่าย้อนกลับมาที่ทีมงานในการเตรียมงาน ก็ต้องเตรียมงานได้ ได้ชัดเจนทำให้ตามตาราง เช่น คุณนัดดาราคนนี้มาเที่ยง พื่อพร้อมถ่ายบ่ายโมงแล้วเขามาเข้ามาเที่ยวแต่งหน้าชั่วโมงอ่ะบ่ายโมงคุณพร้อมถ่าย ก็บอกบ่ายสองก็กลับแล้วนะ คุณก็มีเวลาทำงานถ่ายเขาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเนี่ยมันเป็นวิธีการคิดก็ประมาณนี้คือ เรา มันไม่มีทฤษฎีตายตัวว่าจะวางแผนยังไง มันมีแต่ความเหมาะสมแต่ละงานว่า งานนี้ควรถ่ายอะไรก่อน ควรถ่ายอะไรหลัง เช่นงานนี้คุณอยากได้แสงเช้า คุณต้องถ่ายซีนต่างๆอยู่ตอนเช้าซีนไหนที่มันไม่เกี่ยวกับแสง คุณเข้าซีโนหรือถ่ายตอนเที่ยง ตอนสิบเอ็ดโมง โดยธรรมชาติเนี่ยสิบโมงถึงบ่ายสองแสงไม่สวย คุณก็ไปถ่ายที่ที่มันใช้แดดมากๆถ่ายอินดอร์ถ่ายอะไรก็ว่าไปแต่ช่วงแสงสวยคุณก็ไปถ่ายเช้าถ่ายเย็น แต่การเมเนจเมนต์อย่างเงี้ยมันเป็นการทำเมเนจที่จะได้แสงธรรมชาติที่ช่วยให้งานเราออกมาสวยงาม แต่คุณต้องแข่งกับเวลาว่า คุณทำทำทันหรือไม่ทัน เช่น คุณอยากถ่ายแสงเช้า ไม่เกิน9ก้าโมงไม่เกิน8ปดโมงสวยถ้าเกินก็ไม่สวย คุณต้องทำให้ได้ถ้าไม่ทันก็ คุณจะถ่ายใหม่ตอนบ่ายแสงไม่เหมือนละอันนี้คือวิธีคิดนะครับ หรือถ้าคุณต้องการถ่ายแสงเย็น คุณจะอยากถ่ายสายเย็นห้าโมงเย็นคุณจะทำการประมาณชั่วโมงเดียวมืดละหมายความคุณอาจต้องเตรียมการตั้งแต่บ่ายสามบ่ายสี่แล้วคุณทันไหมถ้าเกิดคุณไม่ทัน คุณก็อย่าวางแผนแบบนี้ หรือคือบางทีมันอยู่กับงานทั้งการเอาดอมันช่วยไม่ได้ทำอย่างนี้แต่ถ้าเกิดงานอินดอร์ คุณตัดแสงอย่างเดียวเนี่ยมันเมื่อไหร่ก็ได้คุณจัดตอนตีสองให้เป็นเป็นกลางวันตอนเช้าก็จัดได้เพราะมันมีไฟมันช่วยได้หมดอันนี้พอเลยการวางแผนมากับมองถึงเรื่องของคิวมากกว่า โดยส่วนตัวผมมองว่า การที่วางแผนที่ดีคือการ ทำงานให้ตรงเวลาที่เราวางไว้ เช่น เราคิดว่า1คิวคือ6โมงเช้าหกโมงเย็น ก็ทำงานให้ได้ตามตามนั้นแหละครับหกโมงเช้าหกโมงเย็น แล้วอะไรที่มันสามารถเล็กๆน้อยๆเราไปลื่นไหลไปนิดหน่อย เช่นถ่ายแคบๆถ่ายโพดักถ่ายเล็กๆน้อยๆจะร้อยหลังนั้น ไม่เกี่ยวตัวแรงก็ก็ค่อยว่ากัน แต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยการวางแผนเนี่ยมันต้องเกิดจากเราต้องคุยกับฝ่ายแคสติ้งเขาด้วยว่าแคสติ้งเขานัดใครมากี่คนเอ็กซ์ต้ามาตอนไหนตัวเมียนมาตอนไหนเพกมาตอนไหน เราจะได้วางแผนถ่ายว่า เช้าถ่ายพระเอกเย็นถ่ายเย็นถ่ายนางเอก ที่เหลือถ่ายเอ็กตาพวกนี้มันพวกนี้มันไม่มีสูตรตายตัวครับมันมีแต่ว่าความเหมาะสมของของทีมงานสำหรับการวางเบรกดาวน์เนี่ยผมมีตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับคือส่วนมากเขาจะมีช็อตมาว่าใครกี่โมงถึงกี่โมงถ่ายอะไรครับแปดโมงเช้าถึงกี่โมงทำอะไรสิบเอ็ดโมงถึงจะถ่ายอะไรอะไรคร่าวๆเที่ยงจะเบรกไม่เบรกถ้าเกิดว่ามีวางก็เบรกแต่ถ้าก็ถึงเวลาก็ไม่เบรกก็ ก็ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่างานคุณไม่ทัน คือมันก็เกินวางแผนเขาจะเขาจะรู้เลยว่า นัดนัดคนไหนมากี่โมงเมื่อถ่ายตอนกี่โมง นัดคนไหนมากี่โมงเมื่อถ่ายเราก็วางแผนตามนั้น คือจริง ๆแล้วเนี่ยการวางการวางเบรกดาวเนี่ยจริงอยู่ว่ามันเกิดจากผู้การกองถ่ายหรือเกิดจากโปรดิวเซอร์แต่พอในการเป็นจริงแล้วอ่ะพอทางานจริงมันมีคนหลายๆฝ่าย ซึ่งอาจจะเลยจากฝ่ายอื่นเช่นตากล้องจัดแสงนานงานก็เลยละตัวแสดงเล่นไม่ได้ งานก็เลยละแัดลูกแัดชุดอย่างเรียบร้อยแล้วรอลูกค้า มาดูลูกค้ายังไม่มา ถ่ายไม่ได้ก็ต้องรออีกก็ก็เลทละทุกอย่างมีโอกาสที่เลทได้หมด แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นคุณต้องควรมีแผน2แผน 3 แผน 4 ว่า ถ้าหากต้องรอคนนั้นคนนี้แล้วต้องทำไปต่อได้บ้างหาวิธี อันนั้นคือหน้าที่ของโปรดิวเซอร์นะครับหรือหรือแม้ทั้งผู้กำกับก็ตาม ผู้กำกับเอง ถ้าหากว่าผู้กำกับที่ที่เก่งที่ดีก็อาจจะสามารถรวบช็อตให้จบในคิวได้นี่ไม่ได้แนะนำให้รวบช็อตนะครับแต่ว่าให้ถ่ายตามตามสเกจด้วยแหละแต่ถ้ามันไม่ทันจริง ถ้าคุณจะมายุให้ยืดแตกชงแตกช็อตจนจนมันไปไหนไม่รู้เนี่ย งานมันบานเนี่ย มันก็ไม่ดีกับทุกฝ่าย ฉะนั้นผู้กับที่ดีหรือโปรดิวเซอร์ที่ดี ก็จะหาวิธีรวบช็อตว่า เฮ้ยช็อตนี้ไม่ได้แตกมาได้ไหมช็อตเดียวอยู่ได้ไหมทำมันอยู่คือ ทำให้มันเล่าเรื่องได้ แล้วแล้วสื่อความหมายได้ ซึ่งหน้าชั่วโมงนั้น เราอาจคุยกับลูกค้าได้ว่า ผมขอรวบเป็นอย่างนี้ อย่างนี้นะครับ เพราะจริง ๆ แล้วงานพวกนี้มีโพพีโพมาก่อนแล้วว่าจะถ่ายยังไง แต่หน้าวันที่ถ่ายถ้ามันไม่ทันเนื่องจากเนื่องจากบัตเจ็ตเนื่องจากมันโบรอ่ะโบรคิวอ่ะเราก็อาจจะขอเขาได้แต่ ถ้าเกิดว่าเราไม่ขอเรายอมรับ พับสภาพเองก็อาจจะโบไปสักโอทีสองชั่วโมง 3 ชั่วโมงก็ก็แล้วแต่อันนี้คือ มันคือวิจารณญาณของแต่ละเฮ้ามากกว่านะครับโปรดิวเซอร์แต่ละคนก็จะมีวิธีการเมเนเมนต์มากกว่าว่าจะทำไง